iPad รุ่นที่ 8 กับ iPad รุ่นที่ 7 มีความแตกต่างกันอย่างไร แล้วก็ทั้ง 2 รุ่นนี้เราจะซื้อรุ่นไหนดี เดี๋ยวผมจะมาให้ข้อมูลนะครับ พร้อมแล้วไปชมกันได้เลยนะครับ สวัสดีครับ ผมต้อมไอมดนะครับ วันที่ 15 กันยายน 2020 ที่ผ่านมาเราได้ทราบกันไปแล้วว่าทาง Apple ได้เปิดตัว iPad รุ่นที่ 8 รวมไปถึง iPad Air รุ่นที่ 4 นะครับ แต่ในคลิปนี้ผมจะขอพูดถึง iPad รุ่นที่ 8 อย่างเดียวนะครับคำถามที่มีการสอบถามเข้ามาก็คือว่า iPad รุ่นที่ 8 นั้น มีความแตกต่างจาก iPad รุ่นที่ 7 อย่างไร และเราจะซื้อรุ่นไหนดีนะครับผมคำตอบง่ายๆ เลยนะครับ ตอบแบบกำปั้นทุบดินเลยครับว่า iPad รุ่นที่8สิครับ เพราะว่ามันเป็นรุ่นที่ใหม่กว่าอยู่แล้วนะฮะ เพิ่งเปิดตัวมาวันที่ 15 กันยายน 2020 ที่ผ่านมานี่เองนะครับ ส่วน iPad รุ่น7นะครับที่ผมถืออยู่ในมือ รุ่นนี้นะครับเปิดตัวไปเมื่อกันยายนปี 2019 ถือว่าเป็น iPad เพื่อนักศึกษาจริง ๆ คือราคามันลดลงมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับราคาสตาร์ทอยู่ที่ 1 0 0 0 900 บาทนะครับผมก็ผ่านมา 1 ปี แล้วนะครับสำหรับตัวนี้ก็ตกรุ่นไปเป็นที่เรียบร้อย ผมตอบให้ไปแล้วใช่ไหมครับว่ารุ่นไหนที่เราควรจะซื้อ แต่ถ้ามันจะจบแค่นี้ก็คงไม่ใช่นะครับเดี๋ยวยังไงผมจะสรุปข้อมูลให้ได้ฟังกันว่าทั้ง 2 รุ่นนี้จะมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับเอาง่ายๆนะครับมีแค่ 2 จุดหลักๆ ที่ทาง iPad รุ่นที่ 8 ดีกว่า iPad รุ่นที่7นะครับจุดแรกก็คือชิป CPU ครับ iPad รุ่นที่ 8 นั้นจะใช้ชิป CPU A12 นะครับส่วน iPad รุ่นที่7นะครับตัวนี้จะใช้ชิป CPU A10 นะครับ ส่วนอันดับที่2นะครับจะอยู่ในเรื่องของอุปกรณ์เสริมที่แถมมาให้สำหรับอุปกรณ์เสริมใน iPad รุ่นที่ 7 สิ่งที่เราได้มาก็คืออะแดปเตอร์ที่เป็น USB A กำลังไฟขนาด 10 วัตต์แล้วก็สายชาร์จ USB A ไปเป็น Lightning นะครับ แต่ใน iPad รุ่นที่ 8 นะครับ อุปกรณ์เสริมสำหรับการชาร์จจะถูกอัปเกรดขึ้นนะครับ เปลี่ยนจากอะแดปเตอร์ที่เป็น USB A ให้เป็นอะแดปเตอร์ USB C ลักษณะนี้ครับกำลังไฟอยู่ที่ 20 วัตต์ ตัวนี้เนี่ยเป็นของ iPad Pro นะครับกำลังไฟอยู่ที่ 18 วัตต์ ซึ่งที่แถมมาให้ใน iPad รุ่นที่ 8 นั้น จะกำลังไฟมากกว่า เพิ่มขึ้นมา 2 วัตต์นะครับและอันดับต่อมาก็คือสายชาร์จครับสายชาร์จจะเปลี่ยนจากหัว USB A ไปเป็น Lightning กลายเป็น USB C ไปเป็น Lightning นะครับเพื่อที่จะรองรับระบบการชาร์จที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้น นี่คือในฝั่งของเรื่องอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่มีความแตกต่างกันนะครับนอกจากนั้นเนี่ยทุกอย่างนี่เหมือนเหมือนกันหมดเลยนะครับเรื่องที่เหมือนกันเดี๋ยวเราเข้าไปว่ากัน เรามาดูในส่วนที่แตกต่างกันก่อนว่า ในเรื่องของ CPU นั้นที่แตกต่างกัน ระหว่าง A10 ของ iPad รุ่นที่ 7 กับ A12 Bionic ของ iPad รุ่นที่8นั้นต่างกันอย่างไรสำหรับชิป A12 Bionic นะครับ ถูกใช้งานใน iPad Air รุ่นที่ 3 แล้วก็ iPad mini รุ่นที่ 5 รุ่นปัจจุบันที่กำลังขายอยู่นะครับ ส่วน iPad Air รุ่นที่ 3 ก็ตกรุ่นไปแล้ว มี iPad Air 4 มาแทนแล้วนะครับ แต่ว่าชิป CPU นั้นจะเป็นรุ่นเดียวกันที่ใช้อยู่บน iPad Air รุ่นที่ 3 ซึ่ง iPad Air ตัวนี้เปิดตัวในปี 2019 ส่วนชิป A12 Bionic นั้น เปิดตัวมาเมื่อปี 2018 ที่มาพร้อมกับ iPhone 10s 10s Max แล้วก็ iPhone 10r นะครับ ส่งผลให้ความเร็วในการประมวลผลครับ เมื่อเทียบกับ iPad รุ่นที่ 7 นะครับ พบว่า iPad รุ่นที่ 8 นั้นมีความแรงมากขึ้น 40%นะครับ ในแง่เรื่องการประมวลผลภาพรวมของ CPU ทำงานเร็วขึ้น ทำงานลื่นไหลมากขึ้น เปิดแอปพลิเคชันได้ดีมากยิ่งขึ้น แอปพลิเคชันที่ทำงานหนักๆ แอปพลิเคชันเกมหนักๆ ต้องใช้ CPU เยอะๆ ต้องบอกว่า iPad รุ่นที่ 8 นั้นทำได้ดีกว่ามาก นะครับ ถึง 40%แล้วก็ในเรื่องของ กราฟิก ครับ หรือว่า การ์ดจอ การ์ดจอนั้นทำงานได้เร็วมากขึ้นถึง 2 เท่านะครับ เอาเป็นว่าถ้าสมมุติว่าเราทำงานเกี่ยวกับพวกแต่งรูป แต่งไฟล์ตัดต่อวิดีโอหรือว่าเล่นเกมนะครับความเร็วที่ได้จากการ์ดจอตรงนี้จะช่วยให้เราทำงานได้ไหลลื่นได้มากยิ่งขึ้นนะครับ นอกจากนี้ครับในชิป A12 นั้นจะมาพร้อม Neuron Engine ด้วยนะครับซึ่งในชิป A10 บน iPad รุ่นที่ 7 นั้นจะไม่มีนะครับแต่ว่าใน iPad รุ่นที่ 8 นั้นจะมีให้ นอกจากนั้นครับส่วนอื่นๆครับเหมือนกันหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ 10 ชั่วโมงเหมือนกันนะครับเรื่องของสมาร์ทคอนเนคเตอร์ด้านหลังนะครับสมาร์ทคอนเนคเตอร์คือบริเวณตรงนี้ที่อยู่ด้านล่างนะครับที่จะช่วยให้เราเชื่อมต่อกับสมาร์ทคีย์บอร์ดโฟลิโอแบบนี้นะครับพวกสมาร์ทคีย์บอร์ดต่าง ๆ เราสามารถเชื่อมได้นะครับ iPad 7 ก็ทำได้ iPad 8 ก็ทำได้เหมือนกันครับ รองรับการทำงานร่วมกับ Apple Pencil รุ่นที่ 1 ใช้งานได้เหมือนกันนะครับยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงให้เป็น Apple Pencil รุ่นที่2นะครับหน้าจอขนาดเท่ากันครับที่ 10.2 นิ้ว ไม่มีการเพิ่มเติมอย่างใดพวกสเปคหน้าจออะไรก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับความสว่างเท่าเดิมคอนทราสต์เท่าเดิม กล้องหน้าเท่าเดิม กล้องหลังเท่าเดิมนะครับกล้องหน้า HD นะครับกล้องหลังจะมาพร้อม ความละเอียด 8 ล้านพิกเซลนะครับ แล้วก็ถ้าเป็นรุ่นที่ใช้สัญญาณ Wi-Fi บวกเซลลูล่านะครับ จะรองรับกิกะบิต LTE ด้วยนะครับ ซึ่งในรุ่นนี้ยังไม่รองรับสัญญาณ 5G ในตัวซิม จะรองรับทั้งนาโนซิมแล้วก็ eSIM ด้วยนะครับในส่วนของเรื่องความจุแล้วก็ราคานะครับ ความจุของ iPad รุ่นที่ 8 นั้นจะเท่ากับ iPad รุ่นที่ 7 เลย มีให้เลือก 2 ความจุคือ 32 g b แล้วก็ 128 g b นะครับ ราคาเปิดตัวเท่ากันเช่นกันครับ ราคาเปิดตัว 32 g b อยู่ที่19 1,900บาท ส่วนในรุ่น128 GB อยู่ที่ 13,900 บาท แต่ถ้าหากเป็นรุ่น Wi-Fi บวกเซลลูล่าความจุ32 GB จะอยู่ที่ 15,400 บาท แล้วก็ 18,400 บาทสำหรับรุ่นความจุ128 g b นะครับ ได้ข่าวว่า iPad รุ่นที่ 7 ก็มีการลดราคาลงเช่นกัน แต่ว่าลดลงค่อนข้างที่จะน้อยมากๆนะครับ อยู่ระดับประมาณ 9,000 กว่าบาทประมาณนั้น ซึ่งมันมีความแตกต่างจาก iPad รุ่นที่ 8 นิดเดียวเองนะครับ ส่วนต่างระดับพันหนึ่งหรือว่าพันห้าสำหรับ iPad รุ่นที่ 7 กับรุ่นที่8นะ ถ้าส่วนต่างกันแค่นี้จริงๆ ผมแนะนำเลยครับว่าให้ไปซื้อ iPad รุ่นที่8ซะ เพราะว่าสิ่งที่เราได้เนี่ยอะแดปเตอร์ตัวนี้ที่เพิ่มเติมขึ้นมากับสายชาร์จที่เป็น USB-C to Lightning เนี่ย มันก็ถือว่าคุ้มค่ามากขึ้นแล้ว แต่มันคุ้มค่ามากกว่านั้นอีกคือมันมีชิป CPU A12 Bionic ที่อยู่ข้างในนั้นไง การประมวลผลอะเร็วขึ้นถึง 40%เกือบ 2 เท่าเลยนะครับ การประมวลผลทางด้านกราฟิกเร็วขึ้นถึง2เท่าด้วย ตรงนี้มันจะช่วยให้เราทำงานได้เร็วมากขึ้น ได้ดีมากขึ้น ได้ลื่นมากยิ่งขึ้น โดยราคาที่เราจ่ายไปก็เหมือนกับ iPad รุ่นที่ 7 ที่เปิดตัวเมื่อปีที่แล้วนะครับ ดังนั้นครับตอนนี้ถ้าใครอยากจะซื้อ iPad รุ่นที่ 7 รีบอยากจะซื้อมากเลยแต่ผมผมก็บอกเออรอนิดนึงเพราะว่า iPad รุ่นที่ 8 กำลังจะขายแล้ว ราคามันไม่ได้ต่างกันมากเลย แล้วก็ประสิทธิภาพมันดีกว่าด้วยนะครับดังนั้นรอครับอีกนิดนึงอดใจรอครับในประเทศไทยผมคิดว่าไม่น่าจะเกินช่วงต้นเดือนครับช่วงระหว่างต้นเดือนเนี่ยวันที่ 1 ถึงวันที่ 15น่าจะมีการวางขายในช่วงนั้นนะครับของเดือนตุลาคมปี 2020 ที่กำลังจะถึงนี้นะครับตอนนี้ทางฝั่ง Apple Store ยังไม่เปิดจำหน่ายนะครับมีเฉพาะทางฝั่งของตัวแทนจาหน่ายที่เปิดให้จองเท่านั้น นนะครับดังนั้นถ้าสมมุติว่าทางฝั่งของ Apple Store ประกาศออกมาเมื่อไหร่ทางทีมงาน i m o จะมาอัปเดตให้ทราบกันทันทีนะครับผมไว้เดี๋ยวรุ่นอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็น iPad Air 4 เทียบกับ iPad Air 3 เทียบกับ iPad Pro ปี 2018 ปี 2020 แล้วก็คำแนะนำในการซื้อ iPad เพิ่มเติม เดี๋ยวผมจะมาแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อๆไปนะครับอย่าลืมกดติดตามที่ช่องของเราเอาไว้จะได้ไม่พลาดอัปเดตดีๆแบบนี้สำหรับวันนี้ผมต้อมไอมอขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ